วัสดีครับเพื่อนๆผมกรีติสันนะครับ วันนี้ครับ ผมก็จะมาทำคณิตประถมนะครับ ตอนที่3นะซึ่งเป็นซึ่งข้อนี้นะจะเป็นโจทย์ที่ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้ทำด้วยนะครับ จะทำให้ดูสดๆเลยนะครับ ก็แต่งเองแต่ไม่ได้ทำนะครับ ก็ทำให้ดูสดๆแล้วกันนะครับ แล้วก็ก็ถ้าใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมันใช่ก็ subscribe นะครับแล้วก็วิธีการค้นหาช่องผมนะคือ ไปพิมพ์คำว่ากิติสารเพจ i t t i s u n นะครับใน Google หรือว่า YouTube นะคุณก็จะเจอช่องผมนะครับในลิงก์แรกๆเลยนะครับ โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับบางคนนะครับ แต่ว่าก็อาจจะง่ายสำหรับบางคนนะครับ ลองมาดูกันนะครับว่าจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนนะครับ โอเคนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นระดับปฐมหรือเปล่าแต่น่าจะอยู่ในระดับปฐมนะครับ มาดูกันนะครับ ข้อ4นะครับก็ทำมา2ตอนแล้วครับมา3ข้อแล้วครับตอนนี้ข้อ4แล้วครับมาดูข้อ4นะครับ บริษัทกริติสันนะครับซึ่งเป็นชื่อผมนะครับ ชื่อผมเขียนนี้เลยนะครับกริติสันครับบริษัทกริติสันจำกัดนะครับต้องการซื้อเครื่องเขียน เครื่องเขียน3อย่างดังนี้นะครับเครื่องเครื่องเขียนนะครับ ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า stationery นะครับก็แม้ว่าเราจะเรียนคณิตไปด้วยเราก็เรียนอังกฤษได้นะครับ ก็ผมก็จะสอนคำศัพท์ต่างๆนะครับ ที่อาจจะมีนะครับ ผมก็จะสอนไปอย่างนี้แหละครับมั่วๆไปนะครับ ก็พอได้ครับ stationery นะครับ stationery นะครับแปลว่าเครื่องเขียนนะครับโอเคครับ ซื้อ 3 อย่าง ดังนี้นะครับ อย่างแรกครับดินสอ2โล2โหล2โลผิดนะครับ2โหลนะครับโหลละ 60บาท ทุก ๆเดือน นะครับก็เขาเพนเซลนะครับก็แปลว่าดินสอนะเพนเซลเพนเซลแล้วก็อันนี้ครับดัซเซนนะครับดัซเซนดัซเซนหรือโดเซนนะครับ ไม่รู้แล้วแต่เขาว่าอ่านไงไม่แน่ใจครับแต่ผมอ่านดัซเซนนะครับดัซเซนเนี่ยแปลว่าโหลนะครับโหลครับโอเคครับ คนคงรู้ใช่ไหมครับว่า1โหล1โหลเท่ากับ เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับโอเคครับก็คิดปันไปนะครับ ต่อมาเอาซื้ออะไรอีก ยางลบ 5 แท่ง แท่งละ 7 บาทนะครับ ทุกๆเดือนนะครับยางลบนะครับ บางคนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อน ตอนที่ผมเรียนตอนปฐมนะครับยางลบเขาใช้คำว่ารับเบอร์ครับรับเบอร์นะครับ แต่จริงไม่ใช่นะครับ ต้องใช้ว่าเอรเซอร์นะครับรเซอร์แปลว่ายางลบนะครับ ถ้าเป็นรับเบอร์นะครับจะแปลว่ายางครับ ยางพารายางอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นนะครับ มันจะคนละอย่างกันนะครับ แต่ว่ามันก็ใช้กับยางลบได้เหมือนกันป้อมก็เป็นยางเหมือนกันนะครับที่จริงนะครับ โอเคนะครับนะครับยางสุดท้ายที่ต้องซื้อนะครับ ก็คือกระดาษ A4 นะครับ เพราะว่าต้องใช้กระดาษสีในการพิมพ์พิมพ์งานทำนู่นทำนี่ทำหลายอย่าง กระดาษ A4 นะครับ ทั้งหมด 20 แพ็ค แพ็คละ 136 บาท ทุก ๆ 3 เดือนนะครับ โอเคนะสำหรับกระดาษนะครับ ก็ภาษาอังกฤษก็จะคือคำว่า paper ครับ paper แล้วกระดาษนะครับ แล้วก็มันนะครับมันคำนี้ว่าเดือนนะครับ หนึ่งเดือนนะครับ อะไรประมาณนี้มันนะครับ โอเคครับ ก็มาดูนะครับว่า เขาจะให้หาอะไรนะครับ ก็มาดูนะครับว่าผมจะให้หาอะไรนะครับผมเป็นคนตั้งนะครับ ผมนะก็จะให้หาหนึ่งกอไก่นะครับ จงหาว่าดินสอนี่ราคาแท่งละ เท่าไหร่นะครับ โอเคครับ ดูดูเราไม่น่ายากใช่ไหมแท่งละ เท่าไหร่บวกลบคูณหารแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวคิดกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปว่ากันนะครับเราเจอข้อขอขขยต้องเงิบกันแน่นอนนะครับ ขอไข่นะครับ จงหางบประมาณอย่างต่ำในหน่วยเต็มร้อย ที่บริษัทกิติสารจำกัดต้องใช้จ่ายในการซื้อเครื่องเขียนต่อปีนะครับ เป็นไงครับงงไหมงงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมผมอธิบายครับ ก็คือ ก็คือข้อขอขายครับ เราต้องบริษัทผมและบริษัทกิติสันกริติสันนะครับ ต้องตั้งงบประมาณนะครับว่าปีนี้เราใช้เงินซื้อเครื่องเขียนอย่างเท่าไหร่นะครับง่ายไหม เป็นจำนวนเต็มร้อยเช่น 100 200 300 5,700เออ18,500เอ่อ29,100อะไรนี้นะครับ เต็มร้อยนะครับคือเต็มร้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับ ก็จะตั้งเท่าไหร่นะครับถึงจะซื้อทั้งหมดนี้ได้นะครับ ทั้งหมดนี้ได้ 3อย่างภายใน 1 ปีนะครับ 1 ปีนะครับสำคัญมากนะครับ แต่ว่าคุณดูนะครับแต่ว่าแต่ละอย่างที่ผมพิมพ์พิมพ์มา มันเป็นเดือนนะครับ ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าทนกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เลยครับสำหรับข้อกอไก่ก็ไม่ยากนะครับสำหรับข้อกอไก่วิธีทำนะครับ ก็คือ 1 โหล1โลนะครับมี 60 บาทใช่ไหมครับเออหนึ่งโลเท่ากับหกสิบาทนะครับหนึ่งโลเท่ากับสิบสองแท่งใช่ไหมครับหกสิบาทสิบสองแท่งใช่ไหมครับแล้วแท่งละเท่าไหร่ใช้ยังไงทำยังไงนะครับ ง่าย ๆนะครับ ก็คือใช้ ดินสอเอ่อใช้ราคานะครับทั้งหมดนะครับหารด้วยจำนวนแท่ง เราก็จะได้แท่งละห้าบาทครับคำตอบห้าบาทนะครับห้าบาทไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับ ก็แท่งละก็แค่60นะครับโลละ60ใช่ไหมล่ะ1โหลมี 12 แท่งก็60บาทไปหารด้วยจำนวนแท่ง ก็จะได้60หาร12เท่ากับ5นะครับ ถ้าใครหารไม่เป็นก็ผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าหารเป็นหรือยังนะครับต้องพยายามครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขเด็ดขาดนะครับ ผมก็จะไม่ใช้เครื่องคิดเลขครับในการคิดนะครับ น่าจะได้นะครับโอเคนะครับเพราะว่ามันเริ่มยากตองข้อขอไข่นะครับ โอเคครับ มาดูข้อขอไข่กันนะครับ นี่ยครับวิธีทำข้อขอไข่นะครับ ก็ไม่ยากมากนะครับ แต่ว่าเราต้องรู้ว่าสเต็ปคืออะไรนะครับ โอเคนะสเต็ปแรกนะครับ หาก่อนนะครับว่าดินสอเนี่ยค่าดินสอทั้งหมดเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่นะครับเรามาหาก่อนครับว่าเดือนละเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับจะใช้เป็นปากกาสีอะไรดี สีอะไรดีสีน้ำเงินสีแดงนะครับสีแดงชอบสีแดงมากกว่านะสีแดงเอาแดงนี้ละแดงเข้มนะครับ ก็มาดูกันนะครับ ก็ดินสอนะครับ ซื้อเดือนละสองโหลใช่ป่ะสองนะสองโหลเนาะสองโหลสองโหลแล้วไงต่อสองโหลโหลละเท่าไหร่หกสิบนะครับก็คูณหกสิบเข้าไปนะครับ แปลว่าหนึ่งเดือนนะครับ ซื้อไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถูกไหมครับ ง่ายไหมครับสองคูณหกสิบครับเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบบาท ถ้า ใครคูณไม่เป็นก็คูณแบบแนวตั้งก็ได้ครับ ก็หกหกศูนย์คูณสองครับ นี่นะครับสองศูนย์เป็นศูนย์สองหกสิบสองจบนะครับร้อยยี่สิบนะครับโอเคนะครับ เข้าใจกันนะครับ เข้าใจกันนะครับเลสออิงนะครับ ก็แปลว่าอะไรได้เท่าไหร่นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นว่าเดือนละหนึ่งหนึ่1เดือนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเคครับ ไปดูนะครับหนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ่งปีมีกี่เดือนยี่สิบองเดือนใช่ไหมครับ ก็ง่ายๆนะครับก็หนึ่งร้อยยี่สิบคูณด้วยส2ิบอง ะครับได้เท่าไหร่2 0เป็น 0 2 2เป็น4 2 1เป็น2นะครับ นี่นะครับ2นี่ครับตรงนี้ครับ เราใช้หน่วยก่อนครับหลักหน่วยในการคูณก่อนนะครับ ในข้างบนนะครับ โอเคนะครับ แล้วหลัก10นะครับ หลัก10เป็น10ใช่ไหมแล้วมี1แล้วก็มี0ใช่ไหมมี0ข้างหลังแล้วก็0มาใส่ก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับ เข้าใจไหมครับ แล้วก็1 0เป็น 0 1 2เป็น2 1 1 เป็น1โอเคนะครับ แล้วก็บวกกันนะครับตรงนี้นะครับ บวกกัน าได้เท่าไหร่ ตรงนี้ได้ศูนย์ตรงนี้ได้สี่ ตรงนี้ได้สี่ ตรงนี้ได้หนึ่งครับ แต่ว่าเท่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบครับ โอเคนะครับ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบโอเค โอเค โอเคครับ ได้แล้วครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับ ดินสอเรียบร้อยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบต่อมานะครับค่ายางลบเท่าไหร่นะครับห้าแท่งนะครับ แท่งละเจ็ดบาท ห้าเจ็ดเท่าไหร่ แท่งละเจ็ดบาทรวมทั้งหมดเดือนหนึ่งเท่าไหร่ห้าเจ็ดสามสิบห้าครับไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับสามสิบห้านะครับ ปีละเท่าไหร่ ปีนึงมีกี่เดือนสามเออเท่าไหร่อ่ะสิบสองเดือนครับก็สามสิบห้านะครับ คูณด้วย12 ครับ คูณยังไงนะครับผมจะทำให้ดูหลายๆ รอบครับถึงจะเข้าใจนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ย้อนไปดูได้นะครับ ใช้หลักหน่วยนะครับ 2นี่ครับ เป็นตัวคูณข้างบนก่อนนะครับใช้ตัวล่างคูณข้างบนนะสองห้าเป็น10ใส่ศูนย์ทด1นะครับ 2 3เป็น6ลด1เป็น7นะครับโอเคครับใช่ไหมครับ หลังจากนี้ก็เป็นหน่วย 10 นะครับ หน่วย 10 ก็คือ1ใช่ไหมครับ1 0ใช่ไหมครับมี0อยู่ข้าง 10 มี 0 ใช่ไหมครับ มี 0 ตัวหนึ่งก็ใส่ไปก่อนข้างล่าง 1 5เป็น5 1 3เป็น3นะครับ รวมกันได้เท่าไหร่ก็มาบวกกันนะครับเหมือนเดิมนะ0 2 4 นะครับ บวกกันครับ ได้ครับ 420นะครับ ใจไหมครับ 420 นะครับ โอเคนะครับ ต่อมานะครับทำยังไง ต่อมาก็หาต่อไปนะครับว่ากระดาษ A4 นะครับ กระดาษ A4 นะครับจะเดือนหนึ่งใช้เท่าไหร่นะครับ ปกตินะครับ เหมือนกันครับทำเหมือนกันไม่ยากนะครับตรงนี้นะครับ กระดาษค่ากระดาษ1เดือน เฮ้ยไม่ใช่1เดือนนี่วาอันนี้มันอะไรเนี่ย ทุกๆ 3 เดือนนะครับ 3 เดือนซื้อ 1 ครั้งนะครับแปลว่าอะไร1ปีซื้อใช้กี่ครั้งนะครับ 3 เดือนก็ มกรากุมพามีนาหนึ่งครั้งใช่ไหมเมษาพฤษภามิถุนาอีกหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งละครึ่งปีสองครั้งหนึ่งปีครั้งสี่ครั้งใช่ไหมครับต้องจำให้ได้นะครับ ต้องรู้นะครับต้องรู้ครับต้องดูต้องอ่านโจทย์ให้ดีอ่านโจทย์ให้แตกนะครับโอเคนะครับ ก็ยังไงเราก็ทุกๆครั้งก่อนครั้งละเท่าไหร่นะครับซื้อทั้งซื้อแพ็คหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบหกบาท ใช่ไหมเอ่อ แพ็คหนึ่งแพ็คละมีซื้อกี่แพ็ค20แพ็คใช่ไหมก็มาคูณกันนะครับนะครับ หน่วยศูนย์นะครับ ศูนย์ทุกอย่างนะครับ ก็ที่ก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ ว่าหลักหน่วยเป็นศูนย์นะครับ ตัวข้างล่างตัวคูณครับ ปกตินะครับ วิธีคูณก็ไม่ยากนะครับ ก็คือถ้าถ้าเลขไหนน้อยกว่ากันนะครับก็มาไว้ข้างล่างนะครับ มันจะได้คูณง่าย แล้วก็คือน้อยหลักกว่ากันนะครับ ก็จะมาได้ก็จะได้คูณง่ายนะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับ อีกแบบหนึ่งครับ เออไม่ใช่อีกแบบหนึ่ง ก็คูณหลักสิบนะครับ หลักสิบตรงนี้ข้างบนเป็นสองใช่ไหมเป็นยี่สิบใช่ไหมก็ใส่ศูนย์ไปก่อนตัวหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เราหลักสิบใช่ไหมก็ยี่สิบใส่ศูนย์ไปก่อนตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็สองคูณหกได้สิบสองสองลดหนึ่งสองสามเป็นหกบวกลบหนึ่งเป็นเจ็ดสองหนึ่งเป็นสองครับแต่ว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับี่แพงแท้กระดาษ 2,720บาทนะครับ ไม่เร็วเลย แค่กระดาษครับ ที่ผมอาจจะผมตั้งเองครับมันอาจจะไม่บาลานซ์เท่าไหร่ครับ แต่ว่าประมาณ นี้ครับวิธีคูณนะครับ ลองมาดูนะครับว่าวิธีคูณนะครับ ที่ผมพาทำนะมันจะใช้ได้ไหมถ้าเราเอา 20 ถ้าเอา136 ไว้ข้างล่าง นะครับจำได้ไหมครับ เห็นนะครับคูณครับไว้ข้างล่างนะครับหลักหน่วยใช่ไหมครับ หลักหน่วย 60 เป็น 0 62 12 ครับ เห็นไหม เคครับหลักสิบนะครับหลักสิบมีศูนย์หนึ่งตัวโอเคสามศูนย์เป็นศูนย์สามสองเป็นหกนะครับ หลักร้อยมีศูนย์กี่ตัวสองตัวก็ใส่ไปก่อนสองตัวหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณสองได้สองครับ มารวมกันนะครับสองเจ็ดสองศูนย์เห็นไหมเท่ากันเลยเห็นไหมเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับสองอันนี้แปลว่าเราจะใช้อันไหนอยู่ข้างล่างข้างบนก็ได้นะครับ ถ้าใครยังไม่รู้นะครับโอเคนะครับ ต่อมานะครับ ยังไงต่อนะครับ ปีละเท่าไหร่ไม่ไม่ยังไม่ได้คูณปีเลยลืมหนึ่งปีนะครับซื้อกี่ครั้งนะครับก็มาดูนะครับ ว่าหนึ่งปีซื้อกี่ครั้งโอ้สิบเอ็ดนาทีเลยแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะยาวเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับ แต่ก็ฟังๆกันไปนะครับหนึ่งปีซื้ออีกครั้งเพราะมันซื้อทุกสามเดือนถ้าหนึ่งปีซื้อสี่ครั้งใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วครับก็เราก็สองเจ็ดสองศูนย์นะครับ มาคูณด้วยสี่นะครับ โอเคนะครับ 40 เป็น 0 42 เป็น 8 47 28 ใส่8ลด2 4 42 เป็น8บวกลด2เป็น 10 ครับ โอเค แปลว่า1ปีครับ ใช้เงินซื้อกระดาษไป 1880 บาทครับ โอ้บริษัทผมทำไมมันซื้อเยอะจังเลยนะครับ โอเคนะครับ โอเคครับทั้งหมดนี้นะครับ แปลว่าใช้ไปปีละเท่านี้นะครับ คราวนี้ทํทำไงต่อครับผมต้องการใช่ไหมครับว่าต้องใช้งบประมาณอย่างต่ำเท่าไหร่ แต่ก่อนที่จะมีงบประมาณมาใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามาดูนะครับขั้นต่อไปนะครับ คือต้องรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดปีละเท่าไหร่นะครับในการซื้อเครื่องเขียนนะครับ ก็มาดูนะครับ1 4 4 0ใช่ไหมเมื่อกี้อะไรค่าดินสอแพงลบเท่าไหร่420 มาตั้งกันให้ดีนะครับให้ตรงหน่วยนะครับ ให้ตรงหลักนะครับ ว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็มีค่ากระดาษใบไหหมื่นแปดแพงเว้ยแพงเว้ยโอเคโอเคครับ แล้วทำไงครับบวกกันทั้งหมดนะครับ ตรงนี้นะครับ มาใช่ไหมครับ หลักศูนย์หลักหน่วยได้ศูนย์หลักสิบได้สี่บวกสองบวกแปดได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่ง 4 4เป็น8บวก8เป็น 16 บวกทด 1 เป็น 7 ใส่7ทด1นะครับ1บวกเอ่อ1บวกทด 1 เป็น 2 กับ 1 สุดท้ายครับ แปลว่าทั้งหมดนะครับ 12,740 บาทนะครับ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับที่ผมต้องซื้อที่บริษัทเกตริกริติสานครับต้องซื้อเครื่องเขียนนะครับ ภายใน 1 ปีนะครับ 12,740โอ้โหทำไมมันเยอะจัง1ปีนะครับ โอเคนะครับ หลังจากนั้นยังไงต่อนะครับ หลังจากนั้นเราต้องหางบประมาณนะจำนวนเต็มร้อยใช่ไหมครับ โอเคครับ สมมติผมให้งบประมาณไป 11,000จะพอซื้อหรือเปล่า อันนี้มันหมื่นสอง พอไหมไม่พอใช่ไหมครับ เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องให้เท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับ ผม มีช้อยส์ให้เลือกนะครับว่าจะเราต้องให้งบอย่างต่ำนะครับเท่าไหร่นะครับ ผมมีช้อยส์ให้เลือกครับ อย่างแรกหนนนึ่งมมืสสาาพัมร้อยงบประมาณกอไก่นะครับกอไก่ โอเค ขอไข่นะครับงบประมาณหนนึ่งมืสามพันเป๊ะๆนะครับโอเคนะครับขอควายนะครับหนงหมื่นสอองพันนแปดร้ยะครับเห็นนะครับข้ององูนะครับ หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยนะครับ อ่ะคุณจะเลือกอันไหนกัน ให้เวลาห้าวิหนึ่ง สอง สาม สี่ห้าครบแล้วนะครับ ก็มาดูนะครับ ว่าข้อไหนถูกนะครับ ก็มีผมให้ช้อยส์มาเลือกสามสี่ตัวนะครับ ว่าข้อไหนถูกนะครับ เราต้องใช้เงินอย่างต่ำเท่าไหร่นะครับ ในการที่จะเชื้อค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบครับ ง่ายๆนะครับ ก็กาเลยนะครับ ก็คำตอบที่ถูกต้องคือพอควายนะครับ 12,800ครับ เพราะอะไรนะครับ ถ้าเราใช้12,000นะครับ600นะครับ ตังไม่พอใช่ไหมครับ ตังไม่พอซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ เราต้องใช้นะครับ12,800ครับ1ส่วนด2 7 0 0ก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่า12,700ก็ยังไม่พอซื้อนะครับ 12,800ครับเกือบตอบไปถูกต้องนะ เพราะว่ามันเกิน ผมต้องการอย่างต่ำ นะครับแล้วก็เต็มร้อยนะครับจำนวนในหน่วยเต็มร้อยนะครับแปลว่าทุกอย่างต้องเต็มร้อยนะครับต้องเป็น 300 800 ที่จริงเลข1,000ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับ แล้วก็อย่างต่ำแปลว่าอะไรนะครับ ถ้าคุณมีถ้าคุณใช้งบพวกนี้ใช่ไหม ที่จริงเนี่ยครับข้อกอไก่ขอไข่คอควายก็ได้หมดนะครับแต่ผมต้องการอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นครับอันไหนต่ำที่สุดนะครับ12,800ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ครับนี่คือคำตอบนะครับ 12,800 นะครับ ปกติถ้ามีเกินพันเขาจะใช้ใส่เครื่องคอมมาตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับคำตอบครับหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยในที่สุดก็ได้แล้วค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้นะครับในการซื้อเครื่องเขียนนะสำหรับบริษัทกริติสันจำกัดนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับบางคนนะเพราะมันยาวมันเขาเรียกว่าอะไรมันยุ่งยากมันมึนมัวนะหลายอย่างมาก ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะผมก็จะพยายามอธิบายนะครับ หรืออาจจะทำมาตอนอื่นนะเพื่อที่จะอธิบายสิ่งนี้น้องๆ เพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ and I see you again นะครับ in the next video นะครับก็ ก็ช่วยๆกันแชร์นะครับ มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะเรียนรู้คณิตนะครับแล้วก็เล่นเกมด้วยนะครับ ก็คือมอตโตผมนะครับก็คือเรียนเก่งเล่นเก่งครับ คือผมนั่นเองนะประมาณนี้นะครับ ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งมากครับ ก็พอเล่นได้นะครับ แล้วก็เรียนก็พอเรียนได้นะครับ ก็ไม่ได้ขี้กาดนะครับทั้งสองอย่างครับก็พอเล่นได้เรียนได้นะครับ ก็อยู่กลางๆพูดง่ายๆกลางๆ average average นะครับเนี่ยครับ ตอนนี้ก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายนะครับ เจอกันใหม่แล้วบ๊ายบาย